สวัสดีครับ ตอนที่ 12นะครับการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะครับตอนที่ 3 วัตถุประสงค์ของตอนที่ 12นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับการใช้สูตรนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน logarithm นะครับรวมถึงการนำสูตรดังกล่าวนะครับ ไปช่วยหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆนะครับกราฟของฟังก์ชัน exponential และ logarithm หน้าตาเป็นอย่างไรรู้ไหม ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทบทวนนะครับฟังก์ชัน exponential นะครับฟังก์ชัน exponential ก็คือเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปนะครับ y เท่ากับ a กำลัง x นะครับโดยที่ a เป็นค่าคงตัวที่มากกว่า0แล้วก็ไม่เท่ากับ1นะครับกราฟของฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ a กำลัง x นะครับแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีนะครับตามค่าของ a นะครับก็คือถ้า a มีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ1นะครับเราจะได้กราฟเป็นฟังก์ชันลดนะครับ แล้วก็ถ้า a มากกว่า 1 เราจะได้ว่ากราฟของเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าเส้นกราฟทั้ง 2 เส้นนะครับ ไม่ว่า a จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง1นะครับหรือมากกว่า 1 เส้นกราฟของเราจะตัดแกน y นะครับ ที่จุด01 เสมอสำหรับฟังก์ชัน logarithm นะครับ เป็น inverse function หรือเป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ a กำลัง x นั่นเองนะครับ โดยที่ a จะต้องมีค่ามากกว่า 0 และ a ไม่เท่ากับ 1 นะครับ ดังนั้นการเขียนแทนนะครับ สูตรนะครับสำหรับล็อกการิทึมก็คือหน้าตาของสูตรนะครับ หรือฟังก์ชันก็คือจะเขียนอยู่ในรูป y เท่ากับ log ของ x ฐาน a นะครับ ซึ่งสำหรับฟังก์ชันลอการิทึมนะครับ ก็จะมีหน้าตาของกราฟนะครับ คล้ายๆ เรียนแบบ exponential นะครับ ก็คือแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีนะครับ ขึ้นอยู่กับค่า a ถ้า a มีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 นะครับ เราจะได้ว่า ฟังก์ชัน logarithm ก็จะมีหน้าตากราฟนะครับ เป็นฟังก์ชันลดนะครับ ตัดแกน x ที่จุด 10 นะครับ แล้วก็คล้ายๆกันนะครับสำหรับ a ที่มากกว่า 1 นะครับ ฟังก์ชัน logarithm log x ฐาน a ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับ ตัดแกน x ที่จุด 10 เหมือนกัน เราจะหาความชันของเส้นสัมผัสโค้งได้อย่างไร สูตรต่อไปนี้นะครับ ก็คือจะแสดงให้เห็นนะครับ เป็นสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน logarithm และก็ฟังก์ชัน exponential นะครับสำหรับสูตรที่ 1 ก็คือเราจะได้ว่าอนุพันธ์ของ a ยกกำลัง x นะครับจะได้เท่ากับ a ยกกำลัง x คูณอยู่กับ ln ของ a นะครับหรือ log a ฐาน e นั่นเองนะครับ สูตรที่ 2 ก็คือ อนุพันธ์ของ e ยกกำลัง x นะครับจะได้ e กำลัง x นะครับสังเกตดูนะครับ สูตรที่ 2 ก็คือกรณีเฉพาะของสูตรที่ 1 โดยการแทน a ด้วยเลข e นั่นเองนะครับ เราจะได้ว่า ln e เท่ากับ1นะครับ เพราะนั้นก็เหลือแค่ e ยกกำลัง x นะครับ สูตรที่3นะครับ อนุพันธ์ของ ln x นะครับ หรือ log x ฐาน e จะมีสูตรคือเซต1ส่วน x นั่นเองนะครับ แล้วก็สูตรสุดท้ายนะครับ อนุพันธ์ของ log x ฐาน a สูตรก็คือเซต1ส่วน x คูณอยู่กับ ln a นั่นเองนะครับ โดยที่ ln a ก็คือ log x ฐาน e log a ฐาน e นั่นเองนะครับ ถัดมาเราลองมาดูตัวอย่างนะครับ โจทย์การใช้นำสูตรที่กล่าวไปแล้วไปใช้ประโยชน์นะครับ โจทย์ข้อนี้บอกว่าจงหา dy ส่วนด้วย dx หรืออนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับ เมื่อกำหนด y ให้มีสูตรเป็น 5กำลัง x บวกกับ ln x นะครับ ดังนั้นวิธีการทำนะครับเราก็จะใช้สมบัติของอนุพันธ์นะครับเนื่องจากอนุพันธ์สามารถกระจายเข้าไปในผลบวกได้ ดังนั้นเราก็เลยได้ว่า อนุพันธ์ของ 5กำลัง x บวก ln x ก็คืออนุพันธ์ของ5กำลัง x บวกอนุพันธ์ของ ln x นะครับซึ่งจากสูตรอนุพันธ์ของ5กำลัง x เราก็จะได้เป็น5กำลัง x ln 5นะครับบวกด้วยอนุพันธ์ของ ln x ก็คือเศษ1ส่วน x นั่นเอง เพราะนั้นคำตอบก็คือ 5กำลัง x ln x บวกเศษ1ส่วน x ถัดมาเราลองมาดูตัวอย่างที่ 2 นะครับ โจทย์กำหนดให้ y มีสูตรเป็นผลคูณนะครับ ของ e กำลัง x กับ 3 ลบล็อก x ฐาน2นะครับคำสั่งให้หาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้เราก็ต้องอาศัยนะครับสูตรอนุพันธ์ของผลคูณนะครับเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ของด้านหน้านะครับซึ่งก็คือ e กำลัง x แล้วก็ก้อนหลังคือ3ลบล็อก x ฐาน2นะครับก็จะได้เป็นหน้านะครับ ซึ่งก็คือ e กำลัง x คูณอยู่กับอนุพันธ์ของก้อนหลังก็คือ อนุพันธ์ของ3ลบล็อก x ฐาน 2 นะครับ บวกด้านหลังก็คือ3ลบล็อก x ฐาน2นะครับคูณอยู่กับอนุพันธ์ของก้อนหน้าก็คืออนุพันธ์ของ e กำลัง x นะครับซึ่งอนุพันธ์ของ3ลบล็อก x ฐาน2นะครับก็คือได้เป็นนะครับอนุพันธ์ของ3ซึ่งก็คือ0นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องหาอนุพันธ์ก็คืออนุพันธ์ของลบล็อก x ฐาน2นะครับดึงลบออกมาข้างนอกนะครับอนุพันธ์ของล็อก x ฐาน2ก็คือ เศษ 1 ส่วน x นะครับลอน2นะครับ เพราะนั้นคำตอบก็จะได้เป็น ลบ e กำลัง x ส่วนด้วย x คูณอยู่กับลอน2นะครับสำหรับก้อนด้านหน้านะครับ บวกกับอนุพันธ์นะครับ3ลบล็อก x ฐาน2นะครับ คูณกับอนุพันธ์ของ e กำลัง x ซึ่งก็คือได้ e กำลัง x กลับมานะครับ เพราะนั้นนี่คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับ แล้วอนุพันธ์ของมัน เอาไปทำประโยชน์อะไรได้อีกคะ นอกจากการที่เรานำสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential แล้วก็ logarithm ไปใช้ประโยชน์นะครับ โดยการใช้สูตรตรงๆแล้วนะครับ เรายังสามารถนะครับนำ logarithm นะครับมาช่วยในการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆนะครับ เราลองมาดูนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือสำหรับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปนะครับ u ยกกำลัง v นะครับ โดยที่ทั้ง u แล้วก็ v เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x นะครับ เราจะสังเกตนะครับว่าสำหรับกรณีนี้เราไม่มีสูตรนะครับเราไม่มีตารางสูตรนะครับในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป u ยกกำลัง v นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำนะครับ อันดับแรกขั้นตอนในการหาอนุพันธ์ทำได้ดังนี้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเรานะครับเทคล็อกนะครับหรือใส่ล็อกฐานธรรมชาติหรือล็อกฐาน e นะครับเข้าไปที่ทั้งสองข้างของสมการ สาเหตุที่เราสามารถใส่ได้นะครับ เนื่องจากว่า l อก a ริทึมเป็นฟังก์ชันนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่านะครับ็อก y ฐาน e นะครับหรือ ln y นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ log u กำลัง v นะครับฐาน e ซึ่งใช้สมบัติของ log เราสามารถตบกำลัง v มาข้างหน้า log ได้นะครับเพราะนั้นด้านขวาก็จะกลายเป็น v คูณอยู่กับ log u ฐาน e หรือ ln u นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ทั้งสองข้างนะครับ วิธีการหาอนุพันธ์นะครับ เนื่องจากทั้ง y นะครับ แล้วก็ u นะครับ เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ดังนั้นในขั้นตอนที่ 2 เวลาเราต้องการหา d by dx นะครับ หรืออนุพันธ์เทียบกับ x ทั้งสองข้าง จะต้องอาศัยกฎลูกโซ่หน่อยหนึ่งนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครยังสับสนว่าทำไมที่มาของสูตรได้มาเป็นยังไงเนี่ย ต้องลองกลับไปดูวิดีโอคลิปนะครับของเรื่องกฎลูกโซ่นะครับ เสร็จแล้วขั้นสุดท้ายก็คือเราก็จัดสมการให้อยู่ในรูป dy by dx นะครับ หาคำตอบของ dy by dx นะครับ ลองดูตัวอย่างโจทย์เลยก็แล้วกันนะครับ ตัวอย่างนี้อยากให้เราหานะครับอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับ เมื่อกำหนดให้ y นะครับมีสูตรเป็น x ยกกำลังแทน x นะครับ สังเกตดูว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าเกิดเราไปเปิดตารางสูตรนะครับเราไม่มีสูตรนะครับในการดิฟ x ยกกำลังแทน x นะครับไม่มีสูตรอยู่ในตาราง ดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ลอกกริทึมนะครับมาช่วยหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x สำหรับ y ที่กำหนดด้วยสูตรดังข้อต่อข้อนี้นะครับจากโจทย์นะครับจาก y เท่ากับ x ยกกำลังแทน x นะครับเราเทคลอนเข้าไปทั้งสองข้างนะครับจะได้เป็นลอน y เท่ากับลอนของ x ยกกำลังแทน x นะครับเสร็จแล้วเราใช้สมบัติของลอนนะครับหรือล็อกนะครับตบแทนนะครับลงมาข้างหน้าก็จะได้เป็นแทน x คูณอยู่กับ ln x นะครับ เสร็จแล้วเราทำการหาอนุพันธ์เทียบกับ x ทั้งสองข้างนะครับ สังเกตว่าอนุพันธ์ด้านซ้ายก็คืออนุพันธ์ของ ln y ก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วน y นะครับ แต่งานยังไม่จบนะครับ ต้องอาศัยกลลูกโซ่ ก็จะได้เป็นคูณ dy ส่วนด้วย dx นั่นเองนะครับ ถ้าเกิดใครยังงงนะครับว่าทำไมดิฟลอน y ได้เศษหนึ่งส่วน y dy by dx ลองกลับเข้าไปดูนะครับวิดีโอคลิปเรื่องกดลูกโซ่นะครับ จะเข้าใจมากขึ้น ส่วนอนุพันธ์ทางด้านขวา นะครับ ต้องอาศัยอนุพันธ์ของผลคูณ นะครับ มองด้านหน้าเป็น ln x มองด้านหลังเป็น log x นะครับ หรือ ln x นั่นเอง เพราะนั้นอนุพันธ์หาอนุพันธ์โดยใช้สูตรดิฟผลคูณก็จะได้เป็นหน้านะครับ คือ tan x ดิฟ ln x ก็คือได้เศษหนึ่งส่วน x นะครับ บวกด้วยหลังก็คือ ln x นะครับ เสร็จแล้วดิฟหน้าดิฟ tan x จะได้เศษกำลังสองของ x นะครับ เสร็จแล้วเราก็ทำการนะครับอยากหาที่ y by dx เพราะนั้นเราก็ย้าย y ขึ้นไปคูณนะครับจากด้านซ้ายนะครับย้ายไปด้านขวาก็กลายเป็น y คูณอยู่กับก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับเสร็จแล้วเนื่องจากโจทย์นะครับเราต้องการคำตอบที่อยู่ในรูปตัวแปร x ดังนั้นเราก็แทนค่า y กลับนะครับ ซึ่งก็คือ x ยกกำลังแทน x นั่นเอง ดังนั้นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คืออนุพันธ์ของ x ยกกำลังแทน x ก็จะได้ x ยกกำลังแทน x คูณอยู่กับวงเล็บแทน x ส่วน x บวกด้วยเศษกำลัง 2x คูณอยู่กับ ln x นั่นเองนะครับหรือ simplify ก็คือจะได้ดังนี้ ถัดมานะครับนอกจาก logarithm สามารถนำไปใช้ช่วยในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป u ยกกำลัง v นะครับเราสามารถใช้ logarithm นะครับ แก้โจทย์สำหรับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปผลคูณหรือผลหารหรือยกกำลังนะครับนะครับ เพราะว่าการเทคล็อกนะครับและใช้สมบัติของล็อกนะครับ เราจะทำให้ตัวที่หาอนุพันธ์เนี่ย จากฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบที่มันซับซ้อนนะครับ มันจะกลายเป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างประกอบนะครับของโจทย์สำหรับการนำล็อการิทึมไปใช้นะครับในรูปแบบที่2นะครับดังตัวอย่างที่ 4 ต่อไปนี้นะครับ ตัวอย่างที่ 4 บอกว่า จงหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับเมื่อ y กำหนดให้เป็นนะครับ x ยกกำลัง 10 คูณอยู่กับรากที่ 3 ของ x และทั้งหมดหารด้วย x กำลัง2บวก1ยกกำลัง5นะครับสังเกตนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าเกิดเราอยากหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x เราจะต้องใช้สูตรผลหาร ใช่ไหมครับ ดิฟผลหาร นะครับ เสร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจออนุพันธ์ของตัวเศษ เราจะต้องใช้สูตรที่ผลคูณต่อใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเหมือน ต้องใช้สูตรทั้งดิฟผลคูณแล้วก็ดิฟผลหาร ค่อนข้างยุ่งยากนะครับ เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้เราสามารถนำลอกริทึมนะครับมาช่วยนะครับในการหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับ ได้ดังนี้นะครับ วิธีทำนะครับ จากโจทย์สิ่งที่กำหนดให้ y นะครับ เท่ากับ x กำลัง 10 คูณอยู่กับรากที่3ของ x หารด้วย x ยกกำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับเราจะทำการเทคล ln นะครับเข้าไปทั้งสองข้างด้านซ้ายเราก็จะได้เป็น ln ของ y นะครับส่วนด้านขวาก็จะได้เป็น ln ของทั้งก้อนนี้ เสร็จแล้วเราใช้สมบัติของ ln นะครับ ln ผลคูณเท่ากับผลบวกของ ln แล้วก็ ln ผลหารเท่ากับผลลบของ ln นะครับเพราะนั้นเราก็แจกได้เป็นนะครับ ln ของ x กำลัง10บวก ln ของรากที่3ของ x แล้วก็ลบออกด้วย ln ของ x กำลัง ลังสองบวกหนึ่งยกกำลังห้าเสร็จแล้วถัดมาใช้สมบัติของลอกริทึมต่อนะครับ x กำลังสิบกำลังเนี่ยสามารถดึงมาข้างหน้าลอนได้กำลังนะครับลากที่ 3 ของ x ก็คือ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3เพราะนั้นก็ดึงกำลังเศษ1ส่วน3มาข้างหน้าได้นะครับ เสร็จแล้วตัวส่วนนะครับ เรามีกำลัง5ใช่ไหมครับ เราก็ตบกำลังนะครับ5ลงมาข้างหน้าได้ เพราะนั้นสังเกตนะครับ สัมประสิทธิ์ข้างหน้าติดลบ เพราะว่าตัวนี้อยู่เป็นผลหารนะครับ ถัดไปเราก็หาอนุพันธ์เทียบกับ x ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับง่ายๆ ด้านซ้ายเราก็จะได้เป็นเซนหนึ่งส่วน y dy ส่วนด้วย dx นะครับ ด้านขวา div 10 ln x ก็จะได้ 10 ส่วน x นะครับ ดึงเซนหนึ่งส่วน3 ln x ดึงเซนหนึ่งส่วน3 มาก่อนนะครับ div ln x dx ก็จะได้เซนหนึ่งส่วน x นะครับเพราะนั้นก็จะได้เซนหนึ่งส่วน 3 x เสร็จแล้วก็หลังเนี่ยนะครับดิฟลอน x กำลัง 2บวก 1 ก็จะได้เป็นนะครับ อันนี้ต้องอาศัยกฎลูกโซ่หน่อยนึงนะครับ อันนี้ก็คือจะต้องใช้สูตร dip ln u นะครับ ก็จะได้เศษ1ส่วน u เสร็จแล้วเราทำการ dip ข้างในนะครับ x กำลัง 2บวก1ก็จะได้เท่ากับ 2x นะครับ เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจนะครับว่า dip ln ของ x กำลัง2บวก1ทำไมถึงได้ 2x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1ให้ลองคลิกไปดูนะครับคลิปวิดีโอเรื่องกดลูกโซ่นะครับ เราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ ถัดมาเราอยากได้ dy by dx นะครับ เพราะนั้นเราก็ย้ายเส้นหนึ่งส่วน y ด้านซ้าย มาด้านขวาก็กลายเป็นคูณกับ y นะครับ เสร็จแล้วเราก็แทนค่า y กับนะครับ ซึ่งก็คือ x กำลัง 10 คูณอยู่กับรากที่ 3 ของ x หรือก็คือ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน 3 ทั้งหมดหารด้วย x กำลัง2บวก1 ยกกำลัง 5 นะครับ คูณกับวงเล็บนี้ทั้งก้อน นี่ก็คือคำตอบของคำถามที่เราตั้งไว้สำหรับตัวอย่างที่ 4 ครับ บทสรุปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้ศึกษานะครับการใช้สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential แล้วก็ฟังก์ชัน logarithm นะครับรวมถึงการนำสูตรดังกล่าวไปช่วยหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป u กำลัง v นะครับหรืออยู่ในรูปผลคูณผลหารนะครับหรือรูปยกกำลังนั่นเอง